สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคน วันนี้ไออยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเทคนิค และก็กลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์นะคะ ค่ะ ก็วันนี้นะคะได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์สัตพลที่เป็นท่านนายกสมาคมของอีต้าเรานะคะค่ะท่านได้แบ่งปันในเรื่องของการวางกลยุทธ์ในการทำงานเกี่ยวกับไลน์ค่ะ หากว่าเราขายของอยู่บนโลกโซเชียลหรือว่าขายของอยู่บนโพสต์ประกาศขายก็ทั่วไปนะคะ ปกติแล้วเราก็จะได้ให้เบอร์โทรศัพท์นะคะ หรือว่าอาจจะเป็น Line ID เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงใช่ไหมคะค่ะ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่เราได้รับลูกค้าเข้ามาติดต่อเรามาทางไลน์นะคะ แล้วเวลาที่เราคุยอะค่ะ อาจารย์ก็จะแนะนำว่าให้เราจะต้องรู้จักการที่จะต้องฟังหา เพื่อแยกแยะลูกค้าของเราว่าเป็นลูกค้าที่อยากจะทราบสอบถามข้อมูลแค่สนใจ หรือเป็นลูกค้าที่มีความต้องการที่อยากจะสั่งซื้อจริงๆนะคะค่ะ ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานแบบมีกลยุทธ์ก็คือหากเราสามารถแยกแยะได้แล้วเนี่ยว่าลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนนะคะ เราก็ควรที่จะ เชิญกลุ่มลูกค้าเนี่ยเข้าไปในกลุ่มต่างๆ อย่างเช่น ถ้าเป็นลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าค่ะ เราก็ปิดการขายไปเลย แต่ถ้าหากว่าเป็นลูกค้าที่สนใจเท่านั้นสอบถามข้อมูลเท่านั้น แต่อาจจะยังไม่ตัดสินใจนั้น เราก็จะเชิญให้ลูกค้าเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มไลน์ที่เป็นไลน์แอดของเราที่เราสร้างไว้ตั้งหาอีกทีนึงนะคะค่ะ และในกรณีที่แบบว่า เวลาเราฟังหาค่ะ เราต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยสื่อสารด้วยภาพ สื่อสารด้วยเสียง หรือสื่อสารด้วยความรู้สึกนะคะ ในกรณีที่สื่อสารด้วยภาพอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราสร้างไลน์แอดเพิ่มขึ้นมาเป็น 2 อย่าง ด้วยภาพให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่เราจะใช้สำหรับการสื่อสาร ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาสินค้าด้วยภาพค่ะ แต่ถ้าหากว่าเป็นการสื่อสารด้วยเสียงหรือความรู้สึกนั้น ก็ควรจะอยู่ใน อีก1 Account นะคะ ที่เป็น Line แอดและก็เราก็จะใช้ในลักษณะ YouTube วิดีโอคลิปต่างๆนะคะ หรืออาจจะเป็นเสียงอะไรเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะสื่อสารกับเขาได้ตรงจุด แล้วก็เขาก็จะเข้าใจในเรื่องของสินค้าเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะ ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของเทคนิคเล็กๆ น้อย ๆในการที่เรามีไลน์นะคะ ปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า มือถือของเราเนี่ย สามารถที่จะเซตค่าอัตโนมัติเป็นช็อตคัทได้ และเรายังสามารถเอามาใช้ตอบเวลามีลูกค้าถามเราทางไลน์ได้ อย่างเช่นว่า ถ้าลูกค้าสอบถามเรื่องช่องทางของการชำระเงินอะไรเงี้ยค่ะ เราอาจจะพิมพ์สั้นๆ แค่ว่า ชำระเงิน และข้อความทั้งหมดก็จะขึ้นมาว่าชำระเงินได้ที่เลขบัญชีนี้นี้นี้นี้นะคะ แล้วก็เราก็ไม่ต้องพิมพ์เยอะเลย เพราะว่าเราเซตค่าไว้แล้วนะคะ แล้วก็ เป็นกรณีที่ให้ทราบนะคะ วิธีใช้ของ iPhone กับวิธีใช้ของ Android อะค่ะ ก็จะแตกต่างกันในการเซตค่าค่ะ เราลองศึกษาดูนะคะอยู่ในมือถือเราเองค่าเซตติ้งค่ะค่ะ วันนี้ก็ขอแชร์สั้นๆ ง่ายๆ เพียงเท่านี้นะคะออย่างไรเนี่ยวันกู๊ดติงวันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะรบกวน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของไอซ์ด้วยนะคะ แล้วก็เรามาติดตามกันใหม่ในวันต่อๆไปค่ะ ขอบคุณค่ะ